แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ภาษาจีนมีเนื้อหาทั้งหมด 8 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนจะมีวิดีโอบทสนทนาสั้น ๆ 3 บทพร้อมคำถามอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียน เมื่อเปรียบกับภาษาไทยภาษาจีนจะยากกว่าตรงที่ภาษาจีนมีระบบการเขียนเป็นอักษรภาพ ในขณะที่ภาษาไทยเป็นระบบ อักษรมีจำนวนจำกัดคือ พยัญชนะ 44 รูป มีใส่ 21 รูปแต่ผสมได้ 32 เสียง นอกจากนั้นภาษาจีนเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์เช่นเดียวกัน ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความหมายเช่นเดียวกับในภาษาไทย ในด้านโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ภาษาจีนจัดเป็นภาษาที่มีระบบการเขียนประโยคแบบเดียวกับภาษาไทยคือ ประธานตามด้วยกริยา ตามด้วยกรรม ประโยคตัวอย่างภาษาไทย ฉันรักเธอ ประโยคตัวอย่างภาษาจีน我爱你ประโยคตัวอย่าง ฉันรักหวาง เมื่อแทนคำว่าหวางซึ่งเป็นชื่อเฉพาะด้วยคำว่าเขา ภาษาจีนยังเรียงลำดับคำเหมือนในประโยคภาษาไทยคือ ฉันรักเขา我爱他